การเคลื่อนย้าย หมุน และย่อขยายวัตถุสำหรับการเคลื่อนย้าย หมุน และย่อหรือขยายวัตถุ เราจะเลือกใช้กลุ่มเครื่องมือ transformation ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับหมุนและย่อขยายวัตถุที่เราเลือก โดยกลุ่มเครื่องมือนี้ได้แก่ translate manipulator สำหรับเคลื่อนย้ายวัตถุ rotate manipulator สำหรับหมุนวัตถุ Scale Manipulator สำหรับย่อ หรือขยายวัตถุ ก่อนที่เราจะเริ่มต้นใช้เครื่องมือเหล่านี้ ให้เราปรับเปลี่ยนมุมมองเป็น Perspective เสียก่อนโดยกดแป้นคีย์ 5 ที่นำแพดเพื่อที่เราจะได้เห็นวัตถุทุกองศา ให้เราคลิกเมาส์กลางค้างไว้ แล้วหมุนมุมมองให้กลายเป็นรูปแบบของ perspective การเคลื่อนย้ายวัตถุด้วย translate manipulator เราสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุที่เราเลือกไปยังตำแหน่งอื่นๆใน viewport ได้ โดยการใช้เครื่องมือ translate manipulator โดยคลิกปุ่มที่ header ของ viewport จะมีสัญลักษณ์เครื่องมือเคลื่อนย้ายปรากฏให้เห็นเป็นแกน 3 แกน คือแกน x สีแดง แกน y สีเขียว และแกน z สีน้ำเงิน จากนั้นเราสามารถย้ายวัตถุได้ โดยคลิกและลากเมาส์ซ้ายบริเวณแกนที่ต้องการ เพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุ ดังตัวอย่างดังนี้ครับ คลิกเลือก translate manipulator คลิก และลากเมาส์เพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุ ถ้าเราคลิกที่แกนใดแกนหนึ่งแล้วลากเมาส์ จะเป็นการเคลื่อนย้ายวัตถุในแนวแกนที่เราเลือก แต่ถ้าคลิกซ้ายค้างที่วงกลมสีขาวตรงกลางแล้วลาก จะเป็นการเคลื่อนย้ายวัตถุอิสระได้ทุกแนวในขณะเดียวกัน นอกจากการเคลื่อนย้ายวัตถุ โดยวิธีการเลือกเครื่องมือ Translate Manipulator แล้ว เรายังสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุอย่างอิสระได้ เพียงกดคีย์ G จากนั้นลากเมาส์ไปมาเพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุ เมื่อลากเมาส์ย้าย ตามตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้คลิกเมาส์อีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันการเปลี่ยนแปลง และสามารถคลิกเมาส์ขวา เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกัน ถ้าเราต้องการย้ายวัตถุตามแกนใดแกนหนึ่ง ให้เรากดคีย์ G จากนั้นให้กดคีย์ X หรือ Y หรือ Z เพื่อเลือกแกนที่เราต้องการเคลื่อนย้าย เราใช้เมาส์ซ้าย คลิกลากเพื่อย้ายตำแหน่งเฉพาะแกนนั้นๆ การหมุนวัตถุด้วย Rotate Manipulator เราสามารถหมุนวัตถุที่เราเลือกได้ โดยการใช้เครื่องมือ Rotate Manipulator โดยคลิกที่ปุ่ม ที่ header ของ viewport จะมีสัญลักษณ์เครื่องมือสำหรับหมุนวัตถุปรากฏให้เห็น เป็นเส้นวงกลมรอบวัตถุ โดยสีของแกนยังคงเหมือนเดิมสำหรับการใช้งาน ให้คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ที่แกนใดแกนหนึ่ง แล้วลาก ก็จะเป็นการหมุนวัตถุในแนวแกนนั้นๆ ตัวอย่าง เลือก rotate manipulator คลิกเมาส์ซ้ายไว้ แล้วลากเมาส์ได้อิสระ อีกทางหนึ่งในการหมุนวัตถุ ให้คลิกซ้ายที่วงกลมขาวนอกสุด จะเป็นการหมุนวัตถุในแนวระนาบกับสายตาผู้ใช้ ซึ่งไม่ยึดติดกับแกนใดๆ นอกจากการหมุนวัตถุ ด้วยวิธีการเลือกเครื่องมือ Rotate Manipulator แล้ว เรายังสามารถหมุนวัตถุอย่างอิสระได้ เพียงเรากดคีย์ R จากนั้นลากเมาส์ไปมาเพื่อหมุนวัตถุ เพื่อเลือกแกนที่ต้องการ แล้วใช้เมาส์ซ้าย คลิกลากเพื่อหมุนรอบเฉพาะแกนนั้นๆ เมื่อลากเมาส์หมุนวัตถุตามต้องการแล้ว ให้คลิกเมาส์ซ้ายอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันการเปลี่ยนแปลง และสามารถคลิกเมาส์ขวาเพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง การย่อ หรือขยายวัตถุด้วย Scale Manipulator เราสามารถย่อหรือขยายวัตถุที่เราเลือกได้ โดยการใช้เครื่องมือ Scale Manipulator โดยคลิกที่ปุ่ม ตรงบริเวณเฮดเดอร์ของ viewport สัญลักษณ์การควบคุมวัตถุจะเปลี่ยนไปเป็นเครื่องมือปรับขนาดวัตถุ มีรูปเป็นกล่องสี่เหลี่ยม โดยมีสีตามแนวแกนเหมือนเดิม การใช้งานนั้นให้คลิกเมาส์ซ้าย เลือกแนวแกนใด ๆ และลากเมาส์ค้างไปด้านขวา เพื่อขยายขนาด และด้านซ้ายเพื่อย่อขนาด ตัวอย่างการ ย่อขยายด้วย Scale Manipulator ลากเมาส์เพื่อย่อวัตถุ ลากเมาส์เพื่อขยายวัตถุ อีกทางเลือกหนึ่งในการย่อขยายวัตถุ คือเลือกกระทำกับวงกลมขาวตรงกลาง เพื่อปรับขนาดวัตถุในทุกแนวแกน โดยรักษาอัตราส่วนไว้ด้วย ตัวอย่างการย่อขนาดโดยรักษาอัตราส่วนไว้ ตัวอย่างการขยายขนาดโดยรักษาอัตราส่วนไว้ นอกจากการย่อหรือขยายวัตถุ ด้วยวิธีการเลือกเครื่องมือ Scale Manipulator แล้ว เรายังสามารถย่อหรือขยายวัตถุอย่างอิสระได้ เพียงกดคีย์ S จากนั้นลากเมาส์ไปมา เพื่อย่อหรือขยายวัตถุ เมื่อลากเมาส์ย่อหรือขยายวัตถุตามต้องการแล้ว ให้คลิกเมาส์ซ้ายอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันการเปลี่ยนแปลง และสามารถคลิกเมาส์ขวา เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทดสอบการกดคีย์ S แล้วลากเมาส์เพื่อย่อหรือขยายวัตถุ ในขณะเดียวกันหากเราต้องการย่อหรือขยายวัตถุตามแกนใดแกนหนึ่ง ให้กดคีย์ S จากนั้นกดคีย์ X หรือ Y หรือ Z เพื่อเลือกแกนที่ต้องการ แล้วใช้เมาส์ซ้าย คลิกลากเพื่อย่อหรือขยายเฉพาะแกนนั้นๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการใช้เครื่องมือ transformation เราสามารถซ่อนเครื่องมือจัดการวัตถุได้ โดยการคลิกเมาส์ซ้ายที่ปุ่มใน header ของ viewport และคลิกอีกครั้งเพื่อเรียกกลับคืนมา และหากต้องการแสดงเครื่องมือจัดการวัตถุทุกเครื่องมือพร้อมกัน ให้กดคีย์ชิปค้างไว้ และคลิกเมาส์ซ้าย เลือกเครื่องมือทั้งหมดในเดเดอร์ก็จะปรากฏตัวควบคุมทั้งหมดรอบวัตถุ โดยเราสามารถเคลื่อนย้าย หมุน หรือปรับขนาด โดยไม่ต้องสลับโหมดอีก ซึ่งโหมดเครื่องมือรวมที่เราเลือกอยู่นี้ เราจะเรียกว่าโหมดคอมโบหรือโหมดเครื่องมือผสมนั่นเอง การคัดลอกวัตถุ การคัดลอกวัตถุในโปรแกรม Blender จะใช้คำสั่ง Duplicate โดยวิธีการคัดลอกวัตถุอย่างง่าย คือให้คลิกเมาส์ขวา เลือกวัตถุที่ต้องการคัดลอก จากนั้นเลือกเมนู Object Duplicate หรือกดคีย์ชิฟค้างไว้ แล้วกด D เมื่อเลือกแล้ว ทดลองเลื่อนเมาส์ ก็จะพบวัตถุสำเนาปรากฏ ให้เราเลือกวัตตำแหน่งวัตถุที่จะวาง ให้คลิกเมาส์ซ้าย พื่อวางวัตถุ ตัวอย่าง คลิกขวาเพื่อเลือกวัตถุ คลิกเลือก Object Duplicate และเมื่อเลื่อนเมาส์ วัตถุใหม่จะปรากฏ หากเราทำการคัดลอกวัตถุในมุมมอง Perspective เราจะวางวัตถุสำเนาได้อย่างอิสระโดยไม่ยึดติดระนาบ หรือแกนใด แต่สำหรับบางครั้งเราอาจต้องการวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่านี้ สามารถทำได้ 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 กดคีย์ลัดเลือกแกน หากเราต้องการให้สำเนา วางตัวยึด ตามแนวแกนใดแกนหนึ่ง เมื่อเราเลือกคำสั่ง duplicate แล้วให้กดคีย์ x หรือ y หรือ z เพื่อยึดวัตถุให้อยู่ในแนวที่ต้องการ แล้วคลิกเมาส์ซ้ายวางวัตถุ เราจะได้การวางที่ไม่คลาดเคลื่อนจากแนวแกน วิธีที่ 2 เปลี่ยนมุมมองการทำงาน เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาระนาบของการคัดลอกวัตถุ คือการเปลี่ยนมุมมองเป็นระนาบอื่นๆ แทน ซึ่งได้แก่มุมมองท็อป ไซส์ฟรอนต์นั่นเอง ก็จะทำให้การวางตัวอยู่ในระนาบเดียวกัน